ลองดูทุนร้อยห้าสิบจะไปสุดที่ไหน ลองดูกันนะครับ เผื่อจะแตกบ้างนะ ทุนร้อยห้าสิบเฮ้ยมาถึงก็ไหลอยู่นั่นทำเล่นไปขอจำแจมเพื่อนขอจำแจมมา อย่าลืมเหมือนเดิมนะนะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับจัดไปไหลๆหน่อยเพื่อนขอไหลๆจำแจม เออ มาดี มาดีทุนละสิบก็เสียว ได้เออ มาดี มาดี แล้ว ตัว แพง ด้วย ไง แล้ว ตัวนี้ ตัว แพงซะด้วย ไง แล้วใส่สิบต่อมาเช็ดโคเอา เรื่อง นะ เอา เรื่อง อยู่ นะ มาดีครับผมมาดี ถือ ว่า มาดี อยู่ ไม่ ธรรมดาเว้ยเจว่าไง เจโอ้โห เจมาอีกแล้วจังหวะนี้โหต่อด้วยคิว ขอไหลๆเพื่อนไหลยาวไปอย่าไหลยาวไป เจแม่งไม่ไหลแล้วคิวแม่งมาสั้นเสียดายสิบมาว่าไงต่อสิบมาว่าไงต่อสเก็ตเตอร์ซะด้วยขอสเก็ตเตอร์ได้ไหมขอเข้าฟรีได้ไหมนานๆจะได้เข้าฟรีนะเกมเนี้ยเข้าฟรีโคตรยากเลยเพื่อนเกมนี้มีอีกหนึ่งเกมที่แบบว่าไม่ได้ค่อยแวะมาเล่นเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แตกยากมากเลยนะมานะบอกตรง ไอเจไหลอุ้ยไหลแล้วว่าไหลแล้วว่าเอาเลยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องไว้อย่างนี้ดิต้องงี้ดิไปต่อเอเจเอเจโอ้โหไม่ไม่เข้าได้ยังไงนะเอาหน่อยสิบกับคิวผมสิบกับคิวโอ้โหไม่ไม่มาเลย ขอไหลๆดิเพื่อนยาวไปดิเนี่ยตัวแพงเนี่ยตัวแพงหน้ากากหน้ากากโอ้โหคิวก็ได้หน้ากากก็ดี แต่มันไหลด้วยคิวไปแล้วดิเออมาเว้ยมาเว้ยหน้ากากแมวนะเพื่อนนะแมวเหมียวแมวเหมียวไปต่ออย่าพึ่งหยุดสวยงามต้องงั้นดี เก็บทุนกันไปเหมียวเหมียวเออไหวเขาสวยผมเหมียวมาไงเหมียวเหมียวไงต่อสวย เออไหลๆไปเพื่อน ยาวไป เออต้องงั้นดิเอาเรื่องครับผมก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกของวันมาแล้วซูเปอร์ไม่กลับไป240 บาทนะ ไป ขออยากขยับเบ็ดกันเลยแล้วกันนะครับผมเออเบ็ดยี่ไปเลยปะลองดูเบ็ดหนักๆนี่แหละถึงจะมันนะเบ็ดหนักๆแล้วไหลรู้เรื่องแน่นอน ขอแจ่มๆขึ้นมา ดอกหนักๆมาหน่อย เอ๋อเอ๋อเอว่าไงเอ ไหลไป เอสวย ยังไงต่อเออเออดูมันเข้า ดูเอมันเข้าดิ แล้วดูเอมันเข้าแล้วดูต่อด้วยหน้ากากเหมียวกับหน้ากากเขียวนะ ไอเหมียวกับไอเขียวโอ้โหกำลังมาดีเลยเองหน่อยนึงไม่ได้หรอวะ ยัดแม่งเลยแล้วกันนะเพื่อนนะ เบ็ดสี่เลยมา ลองดู อย่าไปหย่องครับผม ไม่เสี่ยงเราก็ไม่รวย เราต้องเสี่ยงนะ เจ เจว่าไงเจโอ้โยขอไหลๆหน่อยไม่ได้หรอวะไอคิวไปคิวคิวไหลไปเพื่อนสวยเคด้วยเคด้วยเข้ามายังไงต่อโอ้โหถูกพันตะกอนขอเข้าฟรีหน่อยได้ไหมสเกตเตอร์เอาให้หน่อยก็ดีอยากได้เข้าฟรีอะเพื่อน คด้วยใหม่แล้วเคด้วยใหม่แล้วจังหวะนี้โอ้โหแต่ไม่ไหลเสียดายไอสิบกับไอคิวมาต่อผมยังไงดีโอ้โหขอหลายๆกว่านี้ดีเพื่อน เอาหน่อย ขอไอขอยัดผมว่าเบ็ดสี่แม่งแรงเกินว่ะเบ็ดลงแล้วเนาะไม่ลงก็ไม่ได้ทุนกูจะหมดแล้ว มา ดูดิสามสิบบาทมันจะมีพีกลมพีเกมกันได้หรือเปล่าสามสิบบาทจะมีพีกลมพีเกมกันได้หรือเปล่าลองดูนะ โอ้ยสเก็ตเตอร์สองตัวเสียดายสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ขอตัวนึงขอสเก็ตเตอร์ตัวนึงจัดมา ขอสเก็ตเตอร์อีกตัวหนึ่งเท่านั้นเมื่อกี้ได้สองตัวแล้วขอหน่อยเพื่อนไม่เอาเจกูเอาสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์โอ้โหแม่งดับฝันกูจัดเลยแม่งดับฝันกูจัดเลยไอคิวไอคิวมาไงไอคิวขอเข้าฟรีได้เปล่าโอ้โหกูเออสเก็ตเตอร์แม่งเพิ่งจะมากูรอตั้งนานในเช็ดโคกสวยต้องงี้ดีวะ ไปจัดไปในฟีขอดีๆแล้วกันนะถ้าใครสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะเมื่อนะถ้าตามมาก็สามารถตามมาในเมนที่โปรโมทเอาไว้ได้เลยนะครับผม สมัครสล็อตฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับ มีโปรลับให้ตลอดด้วยนะเมื่อนะจัดมาจัดมาแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเกมนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าแต่ค่อนข้างยากผมแต่ก็รอดูก่อนเนี่ยเพื่อจะแตกผมว่าน่าจะแตกอยู่แหละเนี่ยมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วเห็นปะมันเริ่มมาแล้วเว้ยเคด้วยโอ้โหอะไรนะกูกำลังชมเลยมึงก็ไปให้สุดหน่อยดิ ุสาชมกันไปให้สุดหน่อยคิวมาคิวไหลๆเพื่อนคิวคิวไหลๆเพื่อนสวยงามไปกันต่อคูณ 14 มาแล้วนะ คูณ14ไหลๆต่อดิคิว ต้องงานนะผมไปยังไง ไปยังไงกันต่อดีทุนเริ่มกลับมาแล้วเช็ดเคสิบมาต่อไหลนะไหลต่อด้วย 10ไอคิวไม่ไป 10 ไปแทนโอ้โหจะหยุดสักก่อนไม่เป็นไร ได้มาร้อยกว่าบาทถือว่าโอเคอยู่ยังไงกันต่อดีไอคิวมันไม่ แล้วเว้ยไอคิวมันไม่แล้วเว้ยสงสัยติดใจ คูณ20 แล้วเพื่อนตัวคูณไปคูณ20แล้วนะสปินเพิ่มมาอีกหนึ่งหน้ากากตัวแพงซะด้วยหน้ากากตัวแพงซะด้วยจังหวะนี้ว่าไงดี หน้ากากตัวแพงขอไหลๆหน่อยดีเพื่อน2สปินสุดท้ายแล้วสปินสุดท้ายแล้วว่าไงขออีกนิดนึงมา ขออีกนิดนึงได้หรือเปล่า ให้กันได้ไหมฮัลโหลอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเหงาเพื่อนหมดกอกไปซะก่อนว่ะแต่ไป3 5ร้อยห้าสิบอกเออยังดีนะถือว่าเรียกทุนคืนมานะทุยทุน30ก็ พลิกได้นะไปแกมือเบ็ดสี่สิบแล้วกันมา เมื่อกี้เบ็ดสี่สิบนี้ทำผมหลงเลยทำผมเสียทรงจัดมารอบนี้มาแกมือกันหน่อย สวยอยู่หลังเต็มคราฟอยู่นะจังหวะนี้นะ ยาวไปเพื่อนยาวไป ค่อยๆตายสวยสิบไปกันต่อไอสิบเข้าหน่อย สวยเคด้วยสอด้วยเคด้วยกับสิบนะ จังหวะนี้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วเช็ดคีตัวแพงๆเริ่มแตกแล้วมันเริ่มแตกแพงหมับควายนะร้อยกว่าบาทแล้วเรียกว่ากับร้อยกว่าบาทแล้วเอาเรื่องเช็ดคีทุนแตกพันแล้วเมื่อจังหวะนี้ไม่กล้าไปซูเปอร์ไม่กล้าไปหรือเปล่าโอ้โหก็ไหนก็ตัวเฉยนี่ว่าเฮ้ยลืมเบสสี่สิบนี่ว่ามาซูเปอร์ไม่กาอะไรยกูอ้สเก็ตเตอร์สองตัวสเก็ตเตอร์สองตัวขอสเก็ตเตอร์อีกตัวหนึ่งได้ไหมขอสเก็ตเตอร์อีกตัวหนึ่งเพื่อเขาฟรีเกมโอ้โหถ้าได้เขาฟรีเบสสี่สิบนะมึงรู้เรื่องแน่ๆเสียดายว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เข้าฟรีตอนนี้ก็ได้อยู่แล้วแหละ ถ้านอกฟรียังไหลโหดอย่างนี้นะ โอ้ยนี่ไงแล้วได้เข้าฟรีจริงๆไปด้วยเข้าฟรีเป็น40เช็ดขี้มารอดูกันเลย รอดูกันเลยฟรีเป็น40จะเป็นยังไงนะครับนะจัดไปขอจำแจมเพื่อนไอเจมาเว้ยไอเจเจไหล ๆไปเจ เจไหลๆไปเจโหต่อด้วยคิวนะ เจมันไหลต่อด้วยคิวยังไงกันต่อ หน้ากากมันมาขั้นเฉยเลยกำลังมาดีอยู่แล้วเจ็ดหกเลย กูยวดูหน้ากากตัวแพงว่ะแล้วหน้ากากตัวแพงมันเข้ามาขอหลายๆได้เปล่าขอหลายๆอย่างงั้นแหละสวยงามผมยังไงกันต่อล่ะคูณสิบคูณสิบโอ้โหเสียดาไม่ไปต่อกำลังมาดีเลยเพื่อนคูณสิบมาแล้วคูณสิบเอาหน่อยหลายๆหน่อยเพื่อนคูณละสิบก็เขียวได้นะเบ็ดสิบว่าไงไม่ใช่เบ็ดสิบดีไอสิบอุ้ยหน้ากาวมันมาหลายป่ะ เอกับหน้ากากสีฟ้า แม่งไม่เข้าสักตัวเลยเหรอกูถามจริง สปินสุดท้ายแล้วนะ สปินสุดท้ายแล้ว โอ้โหแล้ววายช่องสองอย่างนี้ ก็สวยงามเลยขาไปยังไงต่อดีอะเจเจเจไม่ไหลแต่หน้ากากไหลเอหน้ากากบอหน้ากากกับเอแล้วก็เคด้วยนะ โอ้โห แต่ไม่ไหลแหละอะไรของมันนะ เหมือนจะมาดีแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะ แต่ทั้งหมดพันสี่ร้อยสี่บาทเออ ก็ถือว่าโอเคว่าได้ตั้งต้นนะได้ตั้งต้น ทุนละห้าสิบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะครับ ผม ไปขออยากขยับอ่าขอลองเบ็ดร้อยสักนิดนึงแล้วกันเนาะมา ักสิบสปินดูขอร้องหน่อยขอร้องหน่อยจะเป็นยังไงเป็นสี่สิบยังแตกดีขนาดนี้เป็นร้อยมันจะขนาดไหนวะไอเอไอเอมันไหลโหดซะด้วยไงเอไหลโหดเหมือนโกรธใครมาเช็ดเคอะไรวะเนี่ยเอ้ยเป็นร้อยไหลว่ะเอาเรื่องถือว่ามาดีนะเจอได้สองตัวเมื่อกี้เสียดาย เจยาวไปเจ เจสวยยังไงต่อละเจเอาหน่อยดูคิวไหลแล้วแล้วคิวเริ่มไหลแล้วไงแล้วคิวมันเริ่มไหลแล้วไงเช็ดเคเบ็ดร้อยนะ เอ้ยหยุดซะก่อนวะขอนิดนึงได้ไหมขอนิดนึงครึ่งหมื่นเนี้ยหมื่นนึงยิ่งดีเลย แต่โอ้โหแล้วสเก็ตเตอร์สี่ตัวครึ่งหมื่นหรือหมื่นไม่รู้แต่จังหวะนี้สเก็ตเตอร์สี่ตัว ก็จัดไปดีครับ มันต้องมาแล้วล่ะเบ็ดร้อยเนี่ยหมื่นอ่ะหมื่นต้องแตกแล้วหรือเปล่าว่ายังไงดีล่ะว่าจะได้ดี ขอแจมแจมแหลมแหลมเพื่อน เอาหน่อย แล้วดูแลสปินเพิ่มมาอีกหนึ่งนะ ยังไงต่อ ขอดีๆเพื่อนขอดีๆ เอไว้เอไหลไว้ยังไงต่อเอเอเอาไปเอเอสวยเอมาดีเอต่อเพื่อนต่อเพื่อนยาวๆดีขอลายยาวๆดีอย่างเงียบอย่างเหงาดี ตรงมาดีแล้วเนี่ยนากาหนากากว่าไงนากากก็ไม่ไหลอีกโหเหลือสามสปินสุดท้ายแล้วเริ่มไม่สวยแล้วผมเริ่มไม่สวยแล้วสปินสุดท้ายแล้วเพื่อนเอาไงดีโอ้โหหมดก๊อกเฉยเลยแม่งอุตส่าห์ได้เข้าฟรี12 รอบแต่ไม่ได้อะไรเลยได้มาเจ็ดร้อยงเหรอเบ็ดร้อยนะเว้ยเฮ้ย เออเคด้วยไหลไปเคด้วย นอกฟีก็ได้ว่าในฟีไม่แตะนอกฟีก็เอาแทนเว้ยในฟีไม่แตะนอกฟีก็เอาแทนเว้ยเคด้วยลายาวไปเพื่อนเคด้วยยาวไปเพื่อนสวยงามต้องงั้นดีวะเคด้วยยาวไปเพื่อนสวยงามหมับควายแบคูณหาแล้วคูณหกมาต่อ แล้วคูณหกมาต่อโอ้โหแล้วหน้ากากตัวแพงมาต่อจากเคด้วยนะ เอาเรื่องบอกเอาเรื่องกับเรื่องราวเช็ดเคมันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วไหลยาวไปยาวไปหมื่นต้องแตกแล้วจังหวะนี้หมื่นต้องแตกแล้วลึกป่าหมื่นจะไม่แตกจะได้ ก้อนโคตรใหญ่โคตรโตซุปเปอร์กลับไป 5,160 บาทนะ โอ้โห8,900แล้วแต่หมื่นยังไม่แตกอ่ะจะได้นะหมื่นอ่ะหรือว่ามันจะไม่ได้จริงวะโอเคหมื่นไม่แตกก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับผมนะ ได้กำไรมาขนาดนี้ก็โอ้โหไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะแล้วทุน150 เนาะ โอเควันนี้ขอพักนี้เท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ ใครชอบคลิปนี้นะเพื่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วย ละ กัน นะครับ ผม ใคร สนใจ มาเล่นนะสามารถตามผมมาสมัคร สล็อตได้ในเมนที่ปังหมดออได้ เลย นะครับ สมัครฟรีไม่ผ่านเย็นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับ ผมนะว่าจะมาคลิปหน้าเมื่อนบาย บาย สวัสดีครับ